ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนการพัฒนาระบบผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์ม ของประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับ ทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งในประเทศไทยด้วยครับ ส่งผลให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องริเริ่มโครงการพัฒนาระบบผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนค่ะ RSPO เป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติแก่เกษตรกร และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มยึดถือเป็นแนวทางดำเนินการ สวทช โดย i t แทเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดทำโครงการ การให้คำปรึกษาการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกรไทย ในการพัฒนาระบบ บ RSPO เพื่อการผลิตน้ำมันปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน กระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อชุมชน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร และเพิ่มความน่าเชื่อถือ สามารถขายน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพได้ราคาสูงขึ้น และขยายตลาดส่งออกได้ สนับสนุนการพัฒนาปาล์มน้ำมันในประเทศไทยโดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000